สวัสดีค่ะ ชื่อมิเชลจาก iMac Dojo นะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาสอนกีฬาบราซิเลียนจิจิสุหรือเรียกว่า BJJ นะคะในท่าอัมล็อกค่ะโอ้ยเมลโนมแอมิเชลี่เอลโซอาคิโน iMac Dojo โฮชิเอวอนซีนาบราซิเลียนจิจิสุโนโพซิซาอัมล็อกฟอร์มอสเบ นะคะก่อนอื่นเราก็จะทำให้คู่ต่อสู้อยู่ในกาดของเรา แล้วเราก็ทำท่าโคสการ์ดนะคะ ต่อไปเราจะดึงแขนของคู่ต่อสู้มาอยู่ตรงกลางตัวของเรา โดยใช้แขนอีกฝั่งหนึ่งจับทั้งสองข้างนะคะถีบเอวคู่ต่อสู้บิดตัวมาข้างหนึ่งอีกขาอีกข้างหนึ่งพาดคอแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นก็ยืดสะโพกขึ้นพร้อมก็หักแขน อีกทีนะคะกับแขนคู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามดึงมาอยู่ที่ตัวเราสองข้างเลย ทิบเอวคู่ต่อสู้บิดตัวมาข้างๆขาอีกข้างหนึ่งพาดคอยืดสะโพกขึ้นแล้วก็หักแขนจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ครั้งนี้จะขอพูดเป็นภาษาโปรตุเกสนะคะเผื่อคนที่อยู่คนบราซิลที่อยู่ในประเทศไทยนะคะ Primero a เ e n t e vai p e า a ร b r a เ o dela aqui. Uh, colocar a perna no quadril dela, virar e outra perna, fechar aqui e depois tirar quadril. ก็เป็นท่าแรกของกีฬา Brazilian Jiu-Jitsu ของ iMac Dojo นะคะ เป็นท่าพื้นฐานสำหรับใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้านล่างได้นะคะ แล้วก็ใครที่อยากให้ทำท่าไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะ Roshi Air Primero Jaquiel Face Jiu-Jitsu Aquino iMac Dojo Quem gosta pode like, share e subscribe embaixo e pode comentar embaixo. Obrigada. ขอบคุณค่ะ